กรณีศึกษาการฝึกอบรมเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับท็อปปีนี้น่าสนใจนะ ผมเคยคุยกับผู้บริหารด้านฝ่ายิฟแนนซ์การเงินนะครับนะเวลาฝ่ายการเงินคุยก็จะคุยในเรื่องเงินนะเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่อง investment เรื่อง investment เราเคยอ่านอ่านอาจจะเจอในหนังสือบางเล่มเหมือนกันนะครับ ที่เขามีการ conversation กันระหว่าง finance หัวหน้าฝ่าย finance ฝ่ายการเงินกับผู้บริหารระดับสูง หรือ CEO นะครับ finance เขาถาม CEO ว่า เราจะเทรนไปทำไมนะ เราจะ invest เงินไปทำไมนะ เราจะส่งคนไปเทรนทำไมนะ เราจะ spend ติดตั้งซอฟต์แวร์ในการเทรนนิ่งทำไมนะ เพราะเราเทรนไปอยู่กับเราปี 2 ปีก็ลาออกแล้ว เพราะงั้นเราเสียเงินเปล่าๆในการเทรนนิ่ง ในการดเวล็อปคน CEO ตอบ กลับทันทีเลยครับ บอกว่าอ๋อโอ้กูดกูดพอยต์ลองคิดทางกลับกันไหมสมมุติถ้าเราไม่เทรนเลยนะ เราไม่สเปนเงินในการเทรนนิ่งเดเวล็อปเมนต์คนเลยนะ แต่คนเหล่านั้นไม่ลาออกล่ะ อยู่กับองค์กรนะจะเกิดอะไรขึ้น ผมมองว่ายิ่งแย่หนักเขาอีกนะ ใช่ไหม เพราะองค์กรก็จะมีแต่คนที่ไม่เก่ง มีแต่คนที่ไม่อัปเดต มีแต่คนที่ low motivation องค์กรคงลำบากนะครับ งั้นถ้าเราเทรน และมีคนส่วนหนึ่งออกไปบ้าง ผมว่าก็ยังคุ้มกับการลงทุนนะครับกรณีศึกษาผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ ของทรัพยากรบุคคลนะครับ บริษัทเรามีหลายๆเทคนิคมากเลยนะฮะนะเราเริ่มตั้งแต่ on the job training นะทำงานกันไป มีพี่เลี้ยง ทำงาน on the job มีการทำบุ๊กเลตมีการมอนิเตอร์การเทรนนิ่งลงมือทำจริงๆนะครับ อีกภาพหนึ่งที่เราให้ provide training คือ training and development program นะ เราส่งเขาไปเทรนเข้าหลักสูตรอบรม หรือแม้แต่เรามีเจ้าหน้าที่จากภายนอกอบรมพนักงานในบริษัทนะครับ เทคนิคที่3ที่เราใช้ เราใช้คำว่า project assignment นะครับ คือเราจะ แอดไซน์โครงการใหม่ๆ ให้กับพนักงงานกลุ่มนี้ให้เขาได้ลองทำได้ลองบริหารจัดการโครงการเองเลย เพราะฉะนั้นการที่เขาได้ทำเขาได้บริหารจัดการโครงการเองเนี่ยเขาจะเรียนรู้ไปด้วยนะครับเราเรียกว่า project assignment ตัวที่ 4 ที่เราใช้นะครับ เราเรียกระบบโคชชิ่งนะครับโคชชิ่งนี่คือหัวหน้างานให้โคชลูกน้องนะครับการโคชลูกน้องเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเข้าไปทำแทนลูกน้องนะการโคชลูกน้องหมายถึงคือการ หนักไปทางตั้งการตั้งคำถามให้เขาคิดนะตั้งคำถามให้เขาคิด ให้เขาพยายามตอบคำถามเองว่าแล้วเขาทำยังไงเขาถึงจะพัฒนาขึ้นได้นะครับ นี่คือหลักการโคชชิ่งที่เราพรอไวนะ ตัวสุดท้ายนะครับที่เราพรอไวให้กับพนักงงานคือระบบเซลล์เ l e a นนิ่งนะครับ เซลล์เ l e a นนิ่งก็คือบริษัทเราจะมีเว็บไซต์ให้พนักงานเข้าไปล็อกอินมีพาสเวิร์ดส่วนตัวเข้าไปล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วก็เป็นเิร์นนิ่งในโมดูลแต่ละโมดูลที่เราพรอไวให้ไม่ว่าจะเป็น learning ทางด้าน leadership program learning ทางด้าน negotiation skill learning ทางด้าน communication skill เรามีหลายโมดูล provide มากเลย พนักงานก็แค่เข้าไปล็อกอินใส่ password แล้วก็เรียนรู้ self learning ตอบคำถามแล้วก็จะมีผลออกมานะครับ หรือแม้แต่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเราก็มีการจัดการ self learning โปรแกรมให้พนักงานเข้าไปใช้เหมือนกัน ก็จะเห็นว่าเทคนิคในการทำ training development เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละเทคนิค ถ้าถามผมว่า effective ขนาดไหนนะครับผมว่ามันแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะยกตัวอย่างเช่น ถ้าผมเป็นน้องโปรดักชันทำงานอยู่ในไลน์ทำงานกับเครื่องจักรนะครับต้องฟิกต้องซ่อมเครื่องจักร ต้องปรับแต่งเครื่องจักร ต้องดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา on the job training เป็น the best method เลยครับที่เราใช้แล้วได้ผลดี นะเพราะเขาได้ทำกับมือเขาเก็ตแฮนด์เดอร์ตี้เขาได้มีการปรับ เขาได้มีการถอดเครื่องมือเขาได้เห็นอุปกรณ์ภายในนะถามว่าแล้วเซลล์เลิร์นนิ่งล่ะมันเหมือนกับทุกคนจะได้นะมันก็ต้องดูนะเซลล์เลิร์นนิ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับ บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะ อย่างที่ผมเกริ่นตอนแรกๆนะครับมิลเลนเนียมเนี่ยเป็นเป็นเจเนอเรชันที่ชอบมากเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพราะงั้นคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเราเข้าไปเรียนบนบนระบบ เรียนบนซิสเต็มเนี่ยเขาจะค่อนข้างชอบนะโคชชิ่งโคชชิ่งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แบบใดโคชชิ่งส่วนใหญ่เราจะใช้กับในการโค้ชคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับลีดเดอร์ชิพนะโค้ชคนที่ขึ้นมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์โค้ชคนที่ขึ้นมาเป็นแเนเจอร์นะเพราะโคชชิ่งจะเล่นบทบาทเยอะมากนะการทำโคชชิ่ง การทำโปรเจกต์แอสไซเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนนะและโปรเจกต์แอสไซเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นแอสไซน์ระหว่างหลาย ๆประเทศรวมๆกัน เช่นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งทำในไทยแลนด์ทำในอินเดียทำในไชน่ายกตัวอย่างนะครับเพราะจะได้ความหลากหลายของการพัฒนา เพราะการฝึกอบรมไม่มีกฎตายตัวนะครับไม่มีกฎตายตัว แต่เทคนิคการฝึกอบรมที่ดี ผมยังยืนยันนะครับ คงต้องมาจากเทรนนิ่งนิดนะครับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆในการพัฒนาศักยภาพให้เขาสามารถทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ ได้นะพยายามอย่าหาเทรนนิ่งวอนเด็ดขาดนะครับถ้าเราได้เทรนนิ่งวอนสิ่งที่เขาต้องการจะเทรนเทรนแล้วไม่ได้ใช้นะครับต่อให้อยู่เข้า on the job training แต่หลังจากนั้น แล้วอยู่ไม่ได้ใช้มัน อยู่เข้าหลักสูตรโคชชิ่งแล้วอยู่ไม่ได้ใช้มัน อยู่เข้าไปเรียนเซลล์เลอร์นิ่งหลังจากนั้นแล้วอยู่ไม่ได้ใช้มัน ทฤษฎีเคยบอกไว้นะครับว่าคนเราจะลืม 70%จะลืมสิ่งที่เรียนรู้มาภายในหนึ่งอาทิตย์นะถ้าไม่ได้ใช้มันนะครับ ถ้าเราไปเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ครับนั่งฟังเขาบรรยาย ดูบรรยาย ดูวิดีโอต่างๆนานหลังจากนั้นสต็อปออกมาแล้วไม่ได้ทำอะไรต่อเลยนะครับหนึ่งอาทิตย์70%คุณลืมไปละนะที่คุณเรียนรู้มาทั้งหมด เพราะฉะนนั้การเรียนรู้เนี่ย มันต้อง follow up ด้วยการลงมือทำด้วยนะครับ การเรียนรู้ให้เกิดการลงมือทำได้อย่างไร ก็ต่อเมื่อการเรียนรู้นั้นมีการ identify ขึ้นมาจากเทรนนิ่งนี้จริงๆ เพราะเขาต้องการจริง ๆ เขา develop ตรงนั้น แล้วก็ออกไปใช้งานเขาได้ทำกับมันนะนี่คือปัจจัยหลักของการทำเทรนนิ่ง